m a y โอเพ i n ั Open Up Mascara ด้วยหัวแปรงสไปรัลซอกสอดเกี่ยวทั้งเส้นสั้นเส้นยาวให้โค้งงอน ยาวเหินฟ้าเบาไม่จับเป็นก้อนแผ่สวย200 องศา